สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ไข นะฮะ ชุดสายชีดชำระนะครับอันนี้ก็คือแตกนะครับ แต่ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ นอกจากการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะขั้นตอนเปลี่ยนก็ไม่ยากครับนะฮะเราก็จะเห็นวาวนะครับ นี้ก็แตกนะครับ เดี๋ยวได้ทำใหม่โอเคนะวางไว้ก่อน ก็เราก็ไปที่วาวนะฮะ มันจะมีเส้นอยู่นะครับ เราดูเส้นไป ก็ตัวนี้มันเปิดอยู่ เราก็ปิดวาลวนะฮะ ตรงนี้จะง่าย ถ้ามีวาลวปิดตรงนี้ เราก็ปิดเลย นะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็น ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นก๊อกจ่ายน้ำเข้าแข็งนะครับ ตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะมันไม่ได้เป็นไรนะฮะเราปิดแค่วาล์วตรงนี้อย่างเดียวนะครับ จากนั้น เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องมือนะฮะแล้วก็เตรียมของ แล้วก็วิธีการก็คือเราก็จะขายชุดนี้ออกชุดนี้ก็คือจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนออกมาอย่างเงี้ย หมุนให้มันออกมาเงี้ยนะครับคลายออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไป นะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับ ก็ไม่ยากนะครับงานเนี้ย นี่นะครับก็คือสายฉีดทำร้ายตัวใหม่ของเรานะครับ เป็นยี่ห้อเวก้านะครับ เกียร์สแตนเลสสามถึงสี่นะครับ ตัวนี้ทนสวยงามนะครับ ก็อันนี้คือเครื่องมือเรานะครับที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนนะครับนี้รับประกัน 5 ปีนะครับ ซื้อก็ซื้อดีๆเลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปนะครับสำหรับตัวนี้สายฉีดชำระสแตนเลสนะครับ ทนครับ ไปไปดูวิธีการใส่กันครับ ก็โอเคนะครับต่อจากเมื่อเช้านะครับ ตัวนี้นะครับมันแตกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็พัง หมุนออกเลยนะครับ เปลี่ยนใหม่หมดนะครับตอนนี้อ นนะครับตัวนี้ ออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับตัวใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไว้แบบเดิมนะครับ มันจะดูดูรูนะครับตรงนี้มันจะใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กนะครับ เอาอันเล็กไว้ข้างล่างนะครับ อันนี้ใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมตัวเลขมันใส่เข้ามา ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับตัวที่สองเค นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับจนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับ เราก็จะถอดสายออกนะครับ จุดนี้เอ่อปิดวาล์วก่อนนะครับแล้วก็ขันออกเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับ หมุนทวนเข็มในกาออกเลย นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนออกเลยนะครับ ้วนะครับอ้น้ำแดงดีนะครับลำดับต่อมานะครับ ชุดเนี้ยสายกันเลสนะครับ อันนี้นะครับ เราจะพันเทปพันเกลียวสักนิดหนึ่งนะครับ กิมก็มี แต่ว่าพันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับจะได้ไม่รั่วโอเค นะครับตัดต่อมานะครับเนี่ย ก็ใส่เข้าไปเลยนะ โอ้โหมีตะแกรงกองนะ แล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนโอเค นะฮะพอเราใส่มาเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนเข้า ใช้กุญแจเลื่อนเหมือนเดิมนะครับคราวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ เข้าไปให้ให้ตึงมือ นะครับดึงมือเสร็จก็เป็นอันเสร็จนะครับ เรียบร้อยอันนี้เราก็เอาสายใส่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้นะครับเราใส่เสร็จเรียบร้อย เปิดเทปนะครับ ก็เปิดวาล์วได้เลยครับ เทปใหม่นะครับ โอเคนะครับ นี่ก็เรียบร้อยแล้ว เมื่อสักครู่ลืมหมุนนะครับ ก็เลยน้ำหลุดออกมานิดนึง อเคนะครับคราวนี้ยำนี่นะครับ หัวฉีดชำระนะครับสเตลเลสเกียร์สามส่วนสี่นะครับเกียร์อุตสาหกรรมของดีนะครับใส่ใช้นานใช้ทนนะครับนี้ก็เป็นวิธีการขั้นตอนในการเปลี่ยนง่าย ๆนะครับ ก็ สามารถทำเองได้นะครับ หรือสุภาพสตรีก็สามารถทำได้ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ หาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับ